ใช่ นี่ปวดฟันคุดมาสองสามวันแล้วนะเนี่ย เอาแล้วพี่ไปหาหมอมาหรือยังล่ะเนี่ย ยังเลยอ่ะนั่นไงทิ้งไว้แบบนี้นะคะ มันจะยิ่งปวดมากขึ้นแถมยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียด้วยพี่ไมิกล้าไปอ่ะพี่กลัวหมอฟันนะเปิ้ลนี่นี่เขาบอกว่าผ่าฟันคุดนี่เจ็บปวดทรมานมากเลยนะ แล้วถ้าเกิดผ่าผิดโดนเส้นประสาทเงี้ย ปากช้าหน้าเบี้ยวทำไงอ่ะ เรื่องนั้นนะคะ ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ตอนนี้นะคะ เรามีเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเครื่องเดนที่สแกน 2.0 ที่เอ็กซเรย์ฟันออกมาเป็นภาพ3มิติได้แล้ว ดียังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เพื่อให้คนไทยได้รับบริการด้านทันตกรรม ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ปลอดภัยและทันสมัย สวทช โดยศูนย์เน็กเทคและเอ็มเทคได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม หรือ Denti Scan 2.0 เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม และสัญญกรรมบริเวณช่องปากขากรรไกรและใบหน้า รายแรกของประเทศไทย Denti Scan ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดรังสี X ที่มีลำรังสีแบบทรงกรวยและฉากรับภาพ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกัน เมื่อเริ่มทำงานอุปกรณ์ทั้งสองนี้จะหมุนรอบศีรษะหนึ่งรอบ ใช้เวลาเพียง 18 วินาที เพื่อเก็บข้อมูล แล้วส่งต่อให้ซอฟต์แวร์ประมวลผล สร้างเป็นภาพสามมิติ จุดเด่นของ d e n t i Scan คือภาพสามมิติที่ได้ จะเห็นข้อมูลบริเวณศีรษะและขากรรไกรของผู้ป่วย ที่มีความลึกและไม่มีการซ้อนทับของอวัยวะ ต่างจากเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์แบบ 2 มิติทั่วไปทำให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรคและวางแผนการผ่าตัดได้แม่นยำปลอดภัยค่ะ ว้าวว้าวว้าว โอ้ยเดนตี้สแกนนี่ดีแบบนี้นี่เองนี่ ถ้าเห็นฟันเป็นแบบ 3 มิติแล้ว มันจะทำให้พี่เจ็บน้อยลงไหมอะ ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะทันตแพทย์นะคะ ก็จะผ่าตัดได้อย่างแม่นยำและเครื่องนี้นะคะ ผ่านการทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และผู้ป่วยที่ใช้เครื่องนี้นะคะ จะได้รับปริมาณรังสีที่ต่ำมากด้วยค่ะ โอ้โหเยี่ยมไปเลยอ่ะ นี่ ถ้าพี่อยากใช้บริการเครื่องนี้ต้องไปที่ไหนบ้างจ๊ะ ตอนนี้นะคะมีติดตั้งใช้งานจริงแล้ว ในสถานพยาบาลหลายแห่ง แถมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เตรียมติดตั้งเพิ่มเติมอีก 6 แห่งทั่วประเทศค่ะ